ก่อนไปเล่นกันนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามสั่นกระดิ่งให้กับช่องหน่อยนะเพื่อนๆ เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะโต๊ะนี้ โอ้โห พูดไม่ออกเลยทีเดียวทำไมน้ำเงินออกเยอะเทวะ แดงออกไปรอบเดียวเองอะน้ำเงินล่อไป 6 วันนี้ขอเป็นสายล้านวันหนึ่งนะ ร้านวันหนึ่งนะฮะ เล่นแดง 5K ครับหรือว่า 5,000 ครับผมจัดปุย มาครับตาที่1นะฮะ เปิดหน้า 3 มันนะอุ้ย3 6มาอ้าวแปดสวยงามครับ พี่น้องครับเออรันแล้วได้ผลว่าเพื่อนๆ แต่ว่ามันแดงไม่เคย 2 รอบนะ มันแดงทีเดียวแล้วออกน้ำเงิน รอบนี้ผมไม่ชอบน้ำเงิน แต่เล่นแดงไปแล้วอะ่ะมันไปน้ำเงินแล้วกันน้ำเงินแล้วกันอุ้ยกดผิด เอาเอาเอาเอาเอากำไรไปเล่นนะครับน้ำเงินนะฮะ4,750 นะครับผม มา ถ้าเป็นตามนัดก็น่าจะน้ำเงินนะเจ็ดแต้มโอ้โหแม่งบอกแปดอีกเชียแล้ว แม่งบอกแปดแดงไหลวะเราก็โดดผิด ง่ายๆเลยเราก็โดดผิดน้ำเงินมาแล้ว ไปน้ำเงินต่อ5,000มาน้ำเงินแล้วแก้มือครับแก้มือใครมีเทคนิคดีๆ ใครมีสูตรดีๆ ใครมีวิธีการอ่านเกมนะครับ คอมเมนต์ มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขอเอาไปลองบ้างนะครับ อยากลองของเพื่อนๆบ้าง ผมไม่มีสูตรนะผมก็เล่นตามสไตล์ของผมไปนะฮะวัวลายนี้นี่เด็ลายแดงเนี่ยแม่งหน้าเก้าแล้วปักแปดอู้หูแล้วไปหรือว่าแม่งจะเปิดฝรั่งนะฮะสวยงามครับพี่น้องครับปักแปดกินสองแต้มครับไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลย มาน้ำเงินต่อครับ เอากำไรไปเล่น วันนี้งบ 10K นะ ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้จะเอางบมาเยอะที่สุดแล้วมั้งตั้งแต่เล่นมานะครับ ปกติจะมารีวิว หรือว่าเอาเข้ามาประมาณหลักร้อยนะครับ พอดีช่วงนี้ต้นเดือนนะนะ เราก็มีอันจะกินนะ ก็เลยจัดมาเต็มคาราเบล มาดูครับสีน้ำเงิน หน้าสามศูนย์เรียบร้อยมันหนึ่งอย่าฝรั่งพอเราแปดหลังครับเราแปดหลังมันห้าสวยงามครับพี่น้องครับ เรียบร้อย น้ำเงินยาวๆครับ ตามสไตล์เดิมสเต็ปเดิมนะฮะก่อนหน้านี้เคยทำแต่ทุนน้อยๆนะ เล่นแบบเทคนิคประมาณนี้นี่แหละลองไปย้อนดูได้ครับสำหรับวันนี้เล่นทุนเยอะ ๆ ก็การลุ้นความเสียวต่างกัน ต่างกันอย่างทิ้งเชิงเลยนะ ทุนน้อยๆก็เล่นแบบ สบายสบาย ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่อันนี้ค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียว มา น้ำเงิน 5K ครับ รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ แต่ที่รู้ๆรอบนี้ขอ น้ำเงิน แมงหน้า9เย็ดเคโอ้โหแม่งห้าแต้มว่ะ เรา6เรา6อย่ามีแต้มฝรั่งอุ้ยแมงบอดสวยงามครับพี่น้องครับ โอ้โหน้ำเงินไม่ไหลจริงๆว่ะเพื่อนๆ เนี่ยที่ผมมาโต๊ะนี้นะครับ ก็เพราะว่า น้ำเงินมันไหล เออ เราก็ตามน้ำไปครับ แต่ตอนแรกเราเปิดมาผมก็อยากจะรันดูหน่อย เพราะว่าน้ำเงินมันไปตั้ง6 2 4 6รอบอะลองรันดูหน่อย อันนี้แม่งไป3แล้วนะครับ ก็หยอดต่อไปครับ5,000ครับ ถ้าโดนรอบนี้เราก็ได้กำไรอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเสียไปก็ครึ่งหมื่นเลยทีเดียวนะ มาครับเปิดกันต่อ หน้าฝรั่งเอ้าป๊อกแปดเฉย สวยงามครับพี่น้องครับ โอ้โห น้ำเงินแม่งไหลดีจัดนะเพื่อน ๆ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ บาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะเพื่อนๆทักหาแอดมินนะครับ รับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะ อย่าลืมทักหาแอดมินนะครับผม ผมรับผิดชอบแค่เม้นปักหมุดเท่านั้นเด้อเม้นอื่นผมไม่รับผิดชอบนะ ผมอาจไอ้ไม่ใช่ได้ละลิ้นพัน ก็ผมคอนเฟิร์มแค่เม้นแรกเท่านั้น รับประกันแค่เม้นแรกเท่านั้น ลืมลงเลย มัวแต่มัวแต่พูดนะฮะเงื่อนต่อไปครับ 5,000มาจังหวะลุนระทึกหน้าก้าวหน้าก้าวป๊อกแปดอีกแล้วเฮียรู้โอ้โห ขยันป๊อกซะด้วยนะเพื่อนๆ หของจริง ของจริงว่ะเพื่อนๆจะงอยครับจะงอยฟ้า จะงอยฟ้าเทคนิคนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะครับ ในคลิปเก่าเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้ คลิปที่เทคนิคจะงอยอ่ะไปดูได้นะ จะงอยมาอย่างนี้ มันก็ต้องเล่นอยู่แล้วอะต้องเล่นอยู่แล้วอะก็มาดิครับ อย่าลืมนะครับใครอยากตามผมมานะไปเม้นต์ปักบุญเม้นแรกเท่านั้นนะครับเม้นอื่นผมไม่รับประกันนะ เม็นแรกรับโปรรับได้รวดได้ด้วยนะลิ้นพันกันแล้วนะครับ บวกเยอะลิ้นพันเลย แม่งหน้าแปดวะโอ้โหแม่งป๊อกแปดเย็ดเย็ดเย็ดเย็ดเย็ดยดเท่ไม่เป็นไร มันเอาแดงมาขั้นรอบนี้เนี่ยแหละ เราควรหยุดไม่ควรไปต่อนะฮะเพราะว่ามันเกิดจากการลังเลระหว่าง มันจะไปแดงต่อหรือเปล่าเพราะว่าตอนรอบที่แล้วมันแดงแล้วมันแดงต่อเลย ก็ไม่อยากไปแดงเผื่อมันน้ำเงินเนี่ยเราคิดได้หลายทีคิด ได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องหักห้ามใจตัวเองบ้างนะครับ เราถือกำไรอยู่แล้ว เราไม่ต้องกลัวแล้วกำไรเราถืออยู่20,000หรือว่า 20k แล้วนะครับ รอดูมันบ้าง ใจร้อนนอนวัดครับ เออนั่นแหละครับ รอดูก่อนตาหนึ่งให้มันเปิดไปก่อนไม่ต้องไปเสียดายมัน แดงโหกครับ โอ้โหน้ำเงินหลังก้าวเย็ดเท่ถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเล่นผมก็จะไปแดงอะแหละเพราะว่าลาย ลายก่อนหน้านี้มันเป็นแบบแดงๆไง ไม่เป็นไร รอบนี้ลงไปที่น้ำเงินครับ 5K น้ำเงินมาแล้ว เรารอน้ำเงินอย่างเดียว สายน้ำเงินจริง ๆ นะครับ มาดูกันต่อ กำไรสัก 30K นะ ควรพอนะครับ แต่ถ้าขึ้นไม่ถึงก็ก็ควรพอเพราะว่ากำไรแล้วอะโอ้โหสามแต้มแม่งก้าวหลัง ป๊อกก้าวเลยมากมา น่าจะปิงปอง ออินกำไร 15K ครับ ออินกำไรไปเลย น่าจะปิงปองนะครับ รอบนี้ถ้าได้ผมถอดเลยนะครับ แต่ถ้าไม่ได้ เดี๋ยวคิดดูอีกทีนึง ว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีนะฮะโอ้โห 15K ไม่พอใจ ถ้าเพื่อนๆ ได้ขนาดนี้ควรพอได้แล้วนะ 15K นะทำงานเดือนหนึ่งเลยทีเดียว โอ้โห เปิดหน้า2มาเย็ดเคแล้วแม่งอย่างสูงไปอ้าวป๊อกแปดอย่าชนนะ สวยงามครับพี่น้องครับเย็ดเลยอุ้ยแม่งปิงปองครับเพื่อนๆของจริง โอเคนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราควรพอนะ งบ 10K ได้กำไรไป 30K นะครับผมก็ 3 เท่าตัวเลยทีเดียวโคตรเยอะนะ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งไว้เลย เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมใครมีเทคนิคอะไร สูตรอะไร คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมบาคาร่าวอลเล็ตนะครับ ไปที่เมนประกุดเมนแรกเท่านั้น ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับ